วันนี้เราจะมานำเสนอเกมโรมา X อีกแล้วนะ ต้องบอกครับผมว่าช่วงเวลาเนี้ยกำลังมาแรงนะผมช่วงเวลานี้กำลังมาแรงเลยต้องบอกว่า เข้ามากัรก็อย่าลืมนะครับ ผมกดให้กำลังใจก่อนเลยนะผมโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดแจ้งเตือนให้เราเนาะเออเบ็ด210 ว่าไงอืมดันไปสวยยังไง ไปสวยไง โอ้โห เกมนี้นะผมอยู่ในค่าจิลีนะครับผม ตามมาเล่นได้ัผม 2,100ไปดิพาร้อยสี่สิบโอ้โหเม็ดนี้เข้ามาผมสามพันแปดร้อยสามพันแปดร้อยแปดสิบสี่โอ้โหรวยนะผมเกมนี้เข้าดีเจครับผม ลองเข้ามาเล่นดูได้ ลองตามมันมาดูได้เนาะไม่ตามไม่ลองไม่รู้ไม่เชื่อ ไม่ตามไม่ลองไม่รู้ไม่เชื่อ ลุยไปสิจ้าเอออังุ่นมาสิดันไปสิจ้าสามห้าสิบลุย ไปสิจ้าสองร้อยไปดิจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกเลยนะผมว่าเกมเนี่ยถ้าเล่นนะครับผมปรับเออเป็นทอร์โบนะผมปรับเป็นทอร์โบ เพราะว่าจะลงง่ายและเข้าเร็วนะครับผม เรียบร้อยครับผมรางวัลวันนี้3,884 ลุยกันต่อไปเลยครับ เข้ามากันแล้วสนใจนะ ผมสามารถมองได้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะผมได้ปลูกปักวาบปเอาไว้ให้แล้วนะครับ เออไงต่อแจกันแล้วก็คอมโบสวยงามแมะสิ่งนี้เข้าฟรีเกมไปเลย 5 รอบฟรีเกมนะครับผมท่านผู้ชม มา ลุย สี่รอบสุดท้ายนี้เราก็จะลงแล้วผมบวกมาเยอะนะครับ บวกมาเยอะแล้วนะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางของเราด้วยเนาะกิจกรรมดีๆเก็บจะจะจะเก็บกิจกรรมเด็ดๆสามารถลองติดต่อได้นะครับผม โอเคพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผมวันนี้ก็ได้มา 3,000 4,000 นะครับผมเกือบ4,000พบกันใหม่ในวันสัปดาห์หน้าครับผมวันนี้ขอทุกคนโชคดีนะฮะอย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมกดวับไปได้เลย พบกันใหม่ สวัสดีจ้า